บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน ภาพดิจิทัลในสื่อต่างๆ การไดคัดภาพ เทคนิคการใส่ฟิลเตอร์ให้ภาพ การส่งออกงานในรูปแบบต่างๆ การสร้างการ์ดเชิญร่วมงานแต่งงาน ฝึกปฏิบัติการสร้างการ์ดในรูปแบบต่าง ๆ นำเสนอผลงานและร่วมกันอภิปรายค่ะ